สิคาลังคาอันยาพยาเอเมเลคามันชีนาในลักคามันสังบุงนายเอาเนื้อคุเอ็กสิคาลังคาติสตอนเรงเนื้อเกาพลงให้กันบีขายเอาเนื้อเขาเอเกฟอร์ดิเซเว่นจึงเนื้อนเขาเกาฟลูให้เจ็บเกิน